มานะคะวักนะค่ะออกเสียงว่านะมินุเนโนอีกครั้งนะคะนะมินุเนโนถัดมานะคะวักฮะค่ะออกเสียงว่าฮะฮิฮึเฮโฮทีนี้นะคะ จะสังเกตว่าตัว ตรงสระอุ ของวรรคนี้นะคะ เขาจะไม่ออกเสียงตรงๆ ว่าหุชัดๆนะคะ จะมีการเหมือนกับว่า ควบเสียงฟอฟันเข้าไปด้วยนะคะ จะออกเสียงว่าพึนะคะ อีกครั้งนะคะพึค่ะ มาฟังทั้งวรรคอีกครั้งนะคะ ฮะ ฮิฮึเฮโฮ ถัดมานะคะวรรคมะค่ะ มะ มิ มุ เมโมอีกครั้งนะคะ มะนิงึเมโม ถัดมานะคะวักยะนะคะทีนี้จะมีแค่3ตัวเท่านั้นค่ะอ่านว่ายะยุโยอีกครั้งนะคะยะยุโยถัดมาวักละนะคะ ออกเสียงว่าละลิลุเลโลอีกครั้งนะคะละลิลุเล ล ถัดมานะคะ จะเป็นวักวะนะคะ แต่ว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยจะมีแค่ตัวอักษรเดียวเท่านั้นเลยค่ะ ก็คืออ่านว่าวะ แล้วก็ที่ถัดมานะคะ จะเป็นตัวที่ไว้สำหรับเป็นคำช่วยในภาษาญี่ปุ่นนะคะ ตัวอักษรนี้จะไม่ค่อยเอาไปไว้ผสมเป็นคำศัพท์นะคะ จะออกเสียงว่าโอสุดท้ายนะคะ ตัวที่เป็นตัวสะกดในภาษาญี่ปุ่นนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะ แทนด้วยภาษาอังกฤษว่าตัว n นะคะ จะออกเสียงว่า อึงอีกครั้งนะคะ อึงถัดมานะคะ พยัญชนะที่เป็นเสียงขุ่นค่ะ เริ่มที่วรรคแรกนะคะวรรคกะจะออกเสียงว่า กะกิกุเกโก อีกครั้งนะคะกะกิกุเกโก ถัดมานะคะวักซะนะคะ จะออกเสียงว่าซะจิซึเซโซซะจิซึเซโซ จะสังเกตว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะไม่มีเสียงซึแบบ เป็นเสียงขุ่นนะคะ จะออกเสียงเป็นจิไปเลยนะคะ เป็นจอจานนะคะค่ะถัดมานะคะวัดดะนะคะจะออกเสียงว่าดะจิจึเดโดอีกครั้งนะคะดะจิจึเดโดครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะ ภาษาญี่ปุ่นนะคะ ไม่มีเสียง ดิ หรือว่าดุนะคะจะออกเสียงว่าจิ กับซึแทนนะคะ ซึ่งจะเหมือนในวรรคจะก่อนหน้านี้เลย ก็อาจจะสับสนนิดหน่อย แต่พอเวลาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ย ก็จะสามารถแยกได้ค่ะ ถัดมานะคะวรรคบะ ค่ะ จะออกเสียงว่า บะ บิบุเบโบอีกครั้งนะคะ บะ บิบุเบโบสุดท้ายค่ะ พะ พิพุ เพโพอีกครั้งนะคะพะพิพึเพโพค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการผสมเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะคะ ถ้าเราต้องการออกเสียงเป็นเสียงยาวในภาษาญี่ปุ่นนะคะ เราสามารถเอาเสียงสระนั้นเนี่ยมาไว้ต่อกับตัวพยัญชนะ หรือว่าสระที่ออกเสียงเหมือนกันต่อกันได้นะคะ ยกตัวอย่างเช่น R นะคะก็คือการเอาตัวอะกับอะมาไว้ด้วยกันจะออกเสียงว่า R ส่วนอินะคะถ้าเราอยากทำเสียงยาวก็เอาอิกับอิมาไว้ด้วยกันจะออกเสียงว่าอีเหมือนกันนะคะสระอุค่ะเอาอุกับอุ มาไว้ด้วยกันจะออกเสียงว่าอูค่ะทีนี้ลองยกตัวอย่างเป็นเสียงพยัญชนะที่บวกกับสระให้เป็นเสียงยาวมั่งนะคะ อย่างเช่นเราต้องการออกเสียงว่าคานะคะ ก็จะเอาเสียง คะบวกกับสระอะนะคะ ก็จะเป็นคาค่ะ เสียงคิบวกกับสระอินะคะ ก็จะกลายเป็นคีคุบวกกับสระอุนะคะ ก็จะเป็นคูได้ค่ะค่ะถัดมานะคะวิธีการผสมเสียงแล้วเปลี่ยนสระให้เป็นอีกสระหนึ่งนะคะ จะเป็นการผสมเอาสระอะมาบวกกับสระอีนะคะ อย่างเช่น ต้องการออกเสียงเป็นเปลี่ยนเสียงเป็นสระไอนะคะ ก็คือเอาเสียงอะกับอิมาบวกกันนะคะ ก็จะอ่านได้ว่าไอค่ะ เหมือนกับการออกเสียงภาษาไทยอะอิอะอิไอไอไอไปเร็วๆแบบนี้นะคะ ยกตัวอย่างถัดมาค่ะ ถ้าเราต้องการออกเสียงว่าไข่นะคะ ก็คือการเอาตัวคะมาผสมกับสระอินะคะ ก็จะออกเสียงว่าไข่ค่ะ ถัดมานะคะการผสมสระแล้วให้ออกเสียงกลายเป็นเสียงควบกล้ำหรือว่าสระเสียงเพี้ยนนะคะ จะเป็นการเอาตัวพยัญชนะหรือวักอินะคะ มาผสมกับตัวยะ หรือว่ายุหรือว่ายกนะคะ ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะออกเสียงว่าเคียนะคะ ก็คือการเอาตัวคิมาบวกกับยะนะคะ ออกเสียงช้าๆ ก็จะเป็นเคียเคียแล้วออกให้เร็วขึ้นค่ะ เคียเคียเคียก็จะกลายเป็นเสียงเคียนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะอยากได้เสียงเคียก็คือการเอาตัวคิ มาบวกกับเสียงโยนะคะ ก็จะกลายเป็นเคียนั่นเองค่ะ ถ้าออกเสียงช้าๆ ก็จะเป็นเคียนะคะ แต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ออกช้าแบบนั้นนะคะ เขาจะรวมเสียงกันไปเลยเป็นเคียค่ะ ค่ะถัดมานะคะวิธีการเปลี่ยนเสียงควบกล้ำให้เป็นเสียงที่ยาวขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้เราได้ออกเสียงเคียกับเคียวไปแล้วใช่ไหมคะถ้าต้องการให้ทำเป็นเสียงยาว ก็คือการเอาตัวคิมาบวกกับตัวยะ แล้วก็บวกกับสระอะอีกทีนะคะก็จะกลายเป็นเคียเคียนะคะถ้าต้องการออกเสียงคำว่าเคียวนะคะก็คือการเอาตัวคิ มาบวกโยแล้วบวกอุนะคะ ก็จะได้เสียงยาวอ่านว่าโชซึ่งถ้าเป็นคนไทยนะคะ ก็จะมีวิธีการออกเสียงง่าย ๆ ว่าเคียวไปเลยก็ได้ค่ะ